เยะกตะเท่เลยอ่ะจับไปดอกนี้โอ้โหสามร้อยมา ดอกแรกก็มาสามร้อยเลยว่ะมีเป็นหกสิบนั่นเนี่ย จับไปกระต่อยคูณสองก็สามร้อยยี่สิบไปกันเรื่อยมาจับไปคูณสามสี่สิบแปดจับไปต่อ โอ้หกร้อยยี่สิบดอกนี้ได้มาเท่าไหร่วะ โอ้โหสองพันสี่ร้อยแปดสิบเย็ะเท่แม่ดอกนี้มาอีกแล้วอ่ะสองโอ้ยหนึ่งพันแปดไอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบโอ้โห เอาเรื่องอยู่อ่ะปับ90สิบคูณหกได้ปะเท่าไหร่วะโอ้โห5้าร้อยสี่สิบี่เสือแตกยักซ้อนคลิปวิดีโอนี้ทำก็บันเทิง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะเด็กๆราบ สวัสดีพ่อแม่ พ่อแม่ พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับ วันนี้มาพบกับผมพี่เสือสล็อตเหมือนเดิมนะครับทุกคนหรืออยู่เกมสล็อตในค่ายพีจีนะครับ เรามีทุนอยู่หนึ่งพันกับอีกสิบเอ็ดบาทนะครับทุกคน แม่ กดผิดกดผิดอำเบ็ดเบ็ดเบ็ดกดเบ็ด เออเบ็ดขึ้นต่ำไปที่หกสิบบาทนะวันนี้นะผมลืมบอกวันนี้อยู่ในเกมรีเจนน่ะไอตัวยิงธนูอ่ะหือจัดมาถึงก็หกหกบาท มาต่อกสิบหกบาท มาอย่างไวครับเขาบอก เอาหน่อยเอาหน่อยวันเนี้ยจัดหน่อยโอ้ยไม้เข้าไหมจังหวะนี้พับพับโอ้แม่วันนี้จะมาเข้าฟีดสปินหรือเปล่าดีขอดูหน่อยดิวันเนี้ยแม่อู้จัดไปดอกนี้สามร้อยสามสิบหกบาท แม่เอาเรื่องอยู่นะอ้ยจัดไปอีกสี่ร้อยยี่สิบบาท คิดจะเข้าก็เข้าดื้อ ไม่ลุ้นะมา มาเอามาว่ะทุกคน มา เอาเรื่องอยู่อ่ะยะตะเข้เลยอ่ะจัดไปดอกนี้โอ้โหสามร้อยมาดอกแรกก็มาสามร้อยเลยว่ะนี่เบ็ดหกสิบนั่นเนี่ย จัดไปกันต่ออีกอู้คูณสองกับสามร้อยยี่สิบไปกันเรื่อยๆมา ส6บาทคูณ3มสีบแปดจับปลายต่อมาอู้หกร้อยยี่สิบดอกนี้ได้มาเท่าไหร่วะ โอ้โหสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดเคแม่อือหือดอกนี้ได้ มาอีกแล้วอ่ะสองร้อยโอ้ยหนึ่งพันแปดเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบพระเจ้าจอร์ดโอ้โหมันยอดมาก เอาเรื่องอยู่อ่ะมาเก้าสิบคูณหกได้ไปเท่าไหร่วะ โอ้โหห้าร้อยสี่สิบ แม่คิดจะแตกก็แตกไวจัดเลยอ่ะ มา โอ้โห ไม่มาว่ะ ขอต่อยขึ้นหน่อยไปมาผมไม่แตก ทีสุดท้ายคุณสิบมาไหมโอ้โห ไม่มาได้มา 4,868 บาทนะเมื่อกี้นะฟีจะปิ้นรอบเดียวนะ คิดจะแตกก็แตกแบบดื้อๆแล้วบอกอือหือเฮ้ย นานนานไปเมื่อกี้ตกใจ เอ้ยหนูยี่สิบบาท ไม่แห้เอาเรื่องอยู่นะวันนี้นะหือมาสี่สิบ อืมอืมโอ้โหดอกนี้ ปับฮะสอง พูดผิดว่าล้วนเลยแม่หินพันไปหน่อยวันนี้ สักสองสามกลิบ โอ้โหสิบหกบาท จัดไปจัดไปนิดหน่อยก็ต้องเอาหรือวะเขาให้อ่ะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเว้ยโุ้ยมาดอกไม้จังหวะนี้ปั๊บโอ้โหไม่มาว่ะ ทุกคนอืมสามสิบบาทอุ้ยคิดว่าแม่งจะมาอีก แม่นแมนหน่อยหนุ่มโอ้โหแม่นแมนแต่ไม่แตกให้ว่ะเอ้ยนายมาหนึ่งร้อยสามสิบหกบาท ไปกันต่อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไง ลุ้นขนาดนี้ปั๊บโอ้โห ได้มาเท่าไหร่โอ้ได้มาสองร้อยบาทครับท่านผู้ชมแม่ มาต่อไม่มาว่ะโอ้ยมาสี่สิบบาท หลักสิบก็ต้องเอาอ่ะเนี่ยยี่สิบบาท หลักสิบก็ต้องเอาดีกว่าเขาไม่ให้เลยว้ยให้ จัดไปดอกนี้แปดสิบหกบาทขออีกสักหน่อยปะเอ้ยมา เป็นไงเนี่ย โอ้โห452 บาท อืมสมหมายดังใจปองอเอาเรื่องว่า ขอปั๊บขอปุ๊บให้ปั๊บอ่ะแม่สุดๆเลยอ่ะจัดไปอีก140บาท ไม้32บาท อืมโอ้ยดอกนี้มาเท่าไหร่ โอ้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทว้าวแม่โอ้ยไม้สามสิบ มาเรื่อยๆเลยเว้ยเฮ้ย โอ้โหมาสิบหกบาท แม่งลุ้นมันจัดอะแต่นี้แม่งแตก โอ้ยไม้ลุ้นอีกแล้วเนี่ยแม่งค้างค้างเนี่ย โอ้ยหมายห้าสิบบาท คิดว่าจะเข้าฟีสปินอีกเหรอโจ้าชอบไม่ลุ้นอยู่เรื่อยเลยนะ อืมจัดไปยี่สิบบาท อืมแม่โถ่ ไม่เข้าเพราะรู้สึกเหมือนจะไม่เข้าแล้วนะ พอดีฝนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามกด subscribe ช่อง พี่เสือสล็อตด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อว่าการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับผม ขอลาไปก่อนบายบายพี่เสือแตกยักษ์ซ้อน